สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับ แนะนำอาหารการกินนะคะ เพราะว่าเราได้แนะนำที่พักไปแล้วแหล่งท่องเที่ยวไปแล้ว ค่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้อง เราก็มารู้จักแหล่งกินตามที่ต่างๆที่เราไปเที่ยวกันดีกว่านะคะ